Mm-hmm. ามารถติดตามช่องเซล่าเหมยซินได้ตามนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ